โอเคครับผมขอกราบสวัสดีแขกผู้เกียรท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาชมในวันนี้ด้วย วันนี้จับตังก็จะพามาตะลุยเกมลักกี้นีโกนะผมเกมนี้อยู่ในค่าย PG นะฮะ สามารถเข้ามาเล่นได้ทุกคน ช่วงเวลานี้กำลังแตกดีมากๆเลยโดยเฉพาะวันนี้ผมช่วงเวลา6โมงถึง3ทุ่มหรือช่วงตีหนึ่งถึงตีสองครึ่งครับผม แต่จริงๆครับผมเกมนี้ผมลองมา 3 วันแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้จะเข้าดีหรือเปล่ามาลุยเอ็มไปเลยเออ ที่เบ็ดยี่สิบนะผมเดาปั่นกันไปดูก่อน ดูเชิงก่อนนะผมไอ้พันห้าผมลุยไปแล้วผม เกมนี้ผมต้องบอกเลยว่าตัวคูณมาโหดมาก เวลาตัวคูณเข้าแบบว่า เพื่อนเเหลืออีกสักสามรอบสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบว่ายังไม่ได้อะไรเลยแล้วแบบแต่ได้แต่ตัวคูณอย่างเงี้ยเพื่อนอย่าตกใจนะ บางทีแม่งเข้าไปคูณ 30 คูณ 40 แล้วแม่งลงมาแค่รอบ2รอบอะ่ะโอ้โหบอกเลยว่าแบบ ะซิงเย่เลยนะ โอ้โหดอกนี้ผ่านไปสามรอบแล้วยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยคูณมาแล้ว โอ้โหพี่มาดิ มาดิ มาดิเห็นไหมบอกแล้ว เดี๋ยวจะมาอย่างนี้แหละครับผม มาอย่างนี้แหละครับผมโอ้ยวายเชื่อมไม่นี้สวยงาม เออแล้วก็ไงต่อ โอ้โหไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับผมเพื่อนเหลือจะเชื่อครับผม เหลือจะเชื่อเคมาลูก โอ้โหเคไม่มาผมคูณ16ตอนนี้จะมีอะไรไหม วานเชือเมนี้ปุ๊บอัง 90 แล้วก็ต่อด้วยเอดอกนี้สวยงามแล้วยังไงซูชิมา โอ้โหเป็นไงเพื่อนเพื่อนขึ้นไปที่สามพันดิ บอกแล้วถ้าเกิดว่ามันจะเข้ามันจะเข้าอย่างนี้ มันจะเข้าแบบนี้ บอกแล้ว บอกแล้ว บอกแล้ว โอ้โหเป็นไงครับผมเลิกดิ โอ้โห ไปไม่หยุดเลย เห็นไหมผมบอกแล้วไม่ขาดคำ อืมไปอย่างต่อเนื่องครับผมท่านผู้ชม โอ้โห ขึ้นไปที่2,970 ครับผม โอ้โห ผมบอกท่านผู้ชมแล้ว เห็นไหม บอกไปตั้งแต่ต้นคลิปแล้วนะเห็นไหมบอกว่า ถ้าเกิดคุณเข้ามาอย่างเดียวแล้วเหลือรอบน้อยไม่ต้องตกใจ เพราะว่าอีกหนึ่งรอบสองรอบสุดท้ายนั้นมันจะคืนให้เราอย่างสะสมนะครับ ผมก็อยากเล่นเดียวผมสามารถคลิกได้ในล่างคลิปนี้เลยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะ ช่องนี้ต้องบอกเลยว่า ฝากกดติดตามไว้เพราะเดี๋ยวเรามีแจกนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เราจะมาเล่นเกมอะไรให้รับชมกันใหม่สำหรับนี้ขอลาไปก่อน อยากเล่นเที่ยวผมคลิกได้ที่ด้านล่างคลิปนี้แปะลิงก์เอาไว้ให้แล้วพบกันใหม่ในวันหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ่ม เจอกับตันใหม่ในวันหน้า